ในช่วงนี้เจจึงจะขอพาคุณผู้ชมทั้งหลาย ให้ได้มาผ่อนคลาย ด้วยการย้อนวันเวลา ไปรับชมวีรกรรมอันมากมายของดาราแต่ละคนโดยจะขอประเดิมเริ่มต้นจากสุดหล่อประจำช่องสามอย่างนาเดชโคเกมิยะ เออเออโอ้โหโอ้ยตายตายถ้กคุณพระช่วยแอะความหล่อกับความรั่ว ันห่างกันเพียงแค่เส้นบางๆกันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมี่ลกกือเกินไปี่ลกกือไม่เอาี่ลกกือไม่ดีนะจ๊ะคุณผู้ชมคะนอกจากพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะอยากเป็นตลก มากกว่า พระเอก อีกหนึ่งวีรกรรมของนเดชที่มักจะพบเจอได้แทบทุกกองก็คือความสุขสนคุณแม่คุณแม่น้องผมเสียงอ่ะผมน้องผมเสียงอ่ะรู้แล้วจะจีบกันทำไปก่อนเล่นแล้วก็ งความสุขสนาน ก็นำมาซึ่ง โอ้ย รอดมาได้ถึงวันนี้ ก็นับว่าบุญรักษาจริงๆนะคะ แบะแอะแอะแอะแอะ ใเขาก็เตือน ช่วยดูกันหน่อยไม่รอดหรอกไม่รอดไม่รอดไม่รอดคุณผู้ชมคะนอกจากความสุขสน จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ในส่วนของการชอบแกล้งชาวบ้าน แบรี่นั้น ก็ไม่น้อยหน้าใคร

ดีนะถ้าผมเนี่ยดีคูณเนี่ยยแล้วก็มีบางทีที่แบรี่ถูกเอาคืนเหมือนกัน เอาไปเลย Yeah!